แต่ว่าอย่างบ้านเรานี้คือน้อยคนที่จะรู้จักว่า Creative Commons คืออะไร สัญลักษณ์แบบนี้มันคืออะไร บางครั้งก็เห็นอยู่ตามเว็บไซต์ตามหนังสืออะไรเงี้ยค่ะ แต่ตามปกซีดี เพลง ปกซีดี หนัง แต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามันคืออะไรนะคะอ่ะ นะคะรายละเอียดของแต่ละสัญญาอนุญาตนะคะ ก็จะขึ้นอยู่กับรุ่นของสัญญา แล้วก็ประกอบไปด้วยตัวเลือกนะคะจากเงื่อนไข 4 เงื่อนไข โดยได้มีการจัดทำสัญลักษณ์ ในแต่ละเงื่อนไขอะค่ะออกมาเป็น 4 ประเภทนะคะ ซึ่งเครือข่าย Creative Commons ของประเทศไทย เราสามารถเข้าเว็บไซต์ได้เนอะก็คือ cc.in.th นะคะก็คือสามารถ เนี่ย Creative Commons ประเทศไทยนะคะก็สามารถถอดความ แล้วก็นำสัญลักษณ์สี่เงื่อนไขนี้ค่ะมาอธิบายไว้ดังต่อไปนี้นะคะ เราดูรูปนะคะภาพรวมเนาะเราจะเห็นว่ามีสีมีสัญลักษณ์อยู่ 4 ตัวนะคะเป็นในลักษณะวงกลมแล้วมีรายละเอียดอยู่ข้างในนะคะอ่ะเรามาดูตัวแรกก่อนนะคะ ตัวแรกนะคะสัญลักษณ์เงื่อนไข Creative Commons ตัวแรกนะคะเราจะเห็นสัญลักษณ์เนี้ย ในวงกลมมีคำว่า by แล้วก็มีโคลอนถูกไหมคะ อันนี้ค่ะ ถ้าเกิดเราเห็นสัญลักษณ์นี้นะคะ มันก็คือการแสดงที่มา หรือว่าแหล่งอ้างอิงนะคะ ก็คือเมื่อเห็นสัญลักษณ์นี้ มันก็คือการอนุญาตให้เราอะหรือคนอื่นหรือผู้ที่เอาไปใช้งานเนี่ยค่ะ สามารถทำซ้ำแจกจ่ายหรือว่าแสดงแล้วก็นำเสนอชิ้นงานดังกล่าวได้ แล้วก็สามารถที่จะสร้างแล้ว ก็ดัดแปลงชิ้นงานดังกล่าวได้อีกด้วยนะคะ ถ้าเกิดเราเห็นสัญลักษณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ โดยการสร้างชิ้นงานหรือว่าดัดแปลงชิ้นงานดังกล่าวเนี่ยค่ะ ก็จะได้เฉพาะกรณีที่ผู้นั้นเนี่ยได้แสดงเครดิตของผู้เขียนหรือว่าผู้ให้สัญญาอนุญาตเนี่ยนะคะ ตามที่ระบุไว้นะคะ จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเห็นคาว่า by อยู่ในวงกลม แล้วก็มีเครื่องหมายโคลอนด้วยนะคะ ตามหลังมาเนี่ย ก็คือสามารถที่จะทำซ้ำแจกจ่ายนำเสนอดัดแปลงแล้วก็เผยแพร่ได้ แต่ต้องให้เครดิตของเจ้าของผลงานชิ้นนั้นนะคะอ่ะอันนี้คือสัญลักษณ์ตัวแรกนะคะเรามาดูสัญลักษณ์ตัวต่อมานะคะถัดมาก็คือในเรื่องของเนี่ยค่ะเป็นวงกลมแล้วก็มีเครื่องหมายเหมือนห้ามจอดอะวงกลมแล้วก็มีขีดค่าแล้วมันขีดค่าทับเครื่องหมาย สัญลักษณ์สกุลเงินดอลลาร์นะคะตัว S แล้วก็มีขีดเหมือนดอลลาร์นะคะอันนี้ถ้าเกิดเราเห็นสัญลักษณ์นี้นะคะ ก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่สัญญาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ให้ใช้เพื่อการค้านะคะตัวย่อคือ NC นะคะภาษาอังกฤษตัวเต็มคือ non commercial นะคะค่ะเขาบอกว่าสัญลักษณ์นี้อนุญาตให้ผู้อื่นทำซ้ำ แจกจ่ายหรือแสดงแล้วก็นำเสนอชิ้นงานดังกล่าวได้ แล้วก็สามารถสร้างแล้วก็ดัดแปลงชิ้นงานดังกล่าวได้ เฉพาะกรณีที่ไม่นำไปใช้เป็นการค้านะคะ ไม่นำไปใช้เพื่อการค้านะคะ เราจะใช้เราจะใช้สัญญลักษณ์นี้นะคะ แสดงว่าในลักษณะของ BY กับ NC เนี่ยคล้ายกัน เพียงแต่ว่า NC ที่มีสัญญลักษณ์ดอลลาร์เนี่ยวิธีการจำเนาะ NC ที่มีสัญลักษณ์ดอลลาร์เนี่ยค่ะ จะไม่ใช้เพื่อการค้าเท่านั้นเอง แต่สามารถดัดแปลงทำซ้ำแจกจ่ายได้นะคะ อันนี้คือ NC นะคะ แล้วก็ตัวต่อมานะคะ สัญลักษณ์ถัดมานะคะก็คืออันที่3ก็คือไม่ดัดแปลงนะคะ ภาษาอังกฤษก็คือ no derivative works นะคะ ตัวย่อก็คือ ND แล้วจะเห็นสัญลักษณ์ไหมคะ ก็คือในวงกลมเนี่ยมีเครื่องหมายขีด 2 เส้นในลักษณะเหมือนเท่ากับ ความหมายของมันก็คืออนุญาตให้ผู้อื่นทำซ้ำได้ แจกจ่ายได้ หรือแสดงแล้วก็นำเสนอชิ้นงาน ในรูปแบบดังกล่าวได้ แต่ ห้ามดัดแปลงนะคะก็คือสามารถทำซ้ำแจกจ่ายนำเสนอเผยแพร่ได้แต่ห้ามดัดแปลงชิ้นงานชิ้นงานนั้น เมื่อเห็นสัญลักษณ์นี้อยู่ในผลงานหรืองานสร้างสารรค์ชิ้นไหนนะคะ เราสามารถนำมาใช้งานได้แต่ห้ามดัดแปลงทั้งนั้นนะคะ ถัดมานะคะ สัญลักษณ์ตัวถัดมานะคะก็คืออนุญาตแบบเดียวกัน ภาษาอังกฤษคือ share alike นะคะ ก็คือตัวย่อคือ SA นะคะ สัญลักษณ์นี้นะคะก็คือจะเห็นว่าในวงกลมจะมีลูกศรที่เป็นโค้งๆค่ะ ทวนเข็มนาฬิกา นะคะ สัญลักษณ์นี้ค่ะ ก็คืออนุญาตให้ผู้อื่นนะคะแจกจ่ายงานดัดแปลงได้ ปลี่ยนรูปหรือว่าต่อเติมงานได้ เฉพาะกรณีที่ชิ้นงานดัดแปลงนั้น เผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตแบบเดียวกันทุกประการกับงานต้นฉบับ จะเห็นว่างานของเขาเราจะทำอะไรก็ได้ แต่เราต้องใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกับที่เขาให้เรามา เขาให้เราดัดแปลงเพื่อเผยแพร่ได้ เราเผยแพร่ผลงานออกไป เราก็ต้องให้เขาดัดแปลง ชิ้นงานของเราได้ตามเจตนารมณ์ของเจ้าของผลงานเนาะนะคะอ่ะนะคะหรือว่าสรุปง่ายๆนะคะว่าจะต้องใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกับงานที่ดัดแปลงอ่ะอันนี้คือสัญญลักษณ์ 4 เงื่อนไขของ Creative Commons นะคะเข้าใจไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้อีกทีนะ สัญลักษณ์เงื่อนไข Creative Commons นะคะ ตัวแรกก็คือแสดงที่มาหรือว่าแหล่งอ้างอิงนะคะ ภาษาอังกฤษคือ attribution be wise นะคะ อันนี้ก็คืออนุญาตให้ทำซ้ำแจกจ่ายแสดงชิ้นงานแล้วก็ดัดแปลงได้นะคะ แต่ว่าต้องให้เครดิตเจ้าของผลงานนะคะ อันที่สองนะคะก็คือไม่ใช้เพื่อการค้านะคะ ภาษาอังกฤษก็คือ non commercials นะคะ ตัวย่อก็คือ NC นะคะ สัญลักษณ์ก็คือ วงกลมที่เหมือนเครื่องหมายห้ามจอด มีขีดค่าตรงกลางเฉียนิดนึงเนอะแล้วก็ข้างในก็เป็นตัว S ที่เป็นสัญลักษณ์สกุลเงินดอลลาร์นะคะอันนี้เขาบอกว่า อนุญาตให้ผู้อื่นทำซ้ำแจกจ่ายแสดงชิ้นงานแล้วก็เผยแพร่เนี่ยได้นะคะแล้วก็สามารถกัดแปลงงานได้ด้วย แต่ห้ามใช้เพื่อการค้านะคะอันนี้คือตัวที่2เนาะส่วนเงื่อนไขอันที่3นะคะก็คือ ไม่ดัดแปลง no derivative works นะคะ ตัวย่อก็คือ ND นะคะ อันนี้ก็คืออนุญาตให้ผู้อื่นทำซ้ำได้ แจกจ่าย แสดง นำเสนอชิ้นงานเผยแพร่ได้ แต่ห้ามดัดแปลงนะคะ จะใช้สัญลักษณ์เนี้ยค่ะ ก็คือเครื่องหมายวงวงกลมแล้วก็ เครื่องหมายเท่ากับอยู่ข้างในนะคะ ส่วนอีกอันนะคะ ก็คืออนุญาตแบบเดียวกัน อันสุดท้ายเนอะแชร์อะไรนะคะ ก็คือตัวย่อคือ SA นะคะ อันนี้ เงื่อนไขนี้ก็คืออนุญาตให้แจกจ่ายดัดแปลงเป็นรูปต่อเติมได้นะคะ แต่ต้องเผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตแบบเดียวกันกับที่เขาให้เรามา ก็คือสัญลักษณ์ก็จะเป็นในลักษณะวงกลมเหมือนเดิม แต่ว่ามีเครื่องหมายลูกศรนะคะ ลูกลูกศรคล้ายๆ ลูกศรวงกลมโค้งเนี่ยค่ะนะคะ ในลักษณะทวนเข็มนาฬิกานะคะ อันนี้คือลักษณะเงื่อนไข Creative Commons ทั้ง 4 อันนะคะ